มาจองเวสองกันนั่นเองนะครับผมมาจองเวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อนะก่อนอื่นก่อนแรกก็อย่าลืมนะเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจผมกันด้วยนะครับจัดไป มาผมมาจองเวว่ายังไงดี เออเติมกราไปแล้วดอกนี้ดอกแรกว่ะเติมกราดอกแรกมาแล้วผม ทุน200นะ จะแตกไม่แตกก็มาดูไปพร้อมๆกันเลย เออแต่ทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยไม่ค่อยแตกเท่าไหร่แต่วายช่องสองอย่างนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังแล้วสวยงามไปยังไงต่อไหลไหมขอไหลไหลขอไหลไหลเออเต็มกระฟแล้วผมดอกนี้ยังไงต่อสวยงามไหลไหลไปเพื่อนขอไหลไหลแบบไหลเลยรัวๆหน่อย หลๆรัวๆอย่าทำให้พี่ผิดหวังน้องชาย โอ้ยสวยนะผมแล้วจังวันนี้สเก็ตเตอร์เราสองตัว ขอสเก็ตเตอร์อีกตัวหนึ่งไม่ได้วะเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ย ขอจำจำแบบว่าแหลมแหลมเลยเออนี่จังหวะนี้สเก็ตเตอร์สองตัวแล้วขอหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเข้าฟรีเกมว่ายังไงดี โอ้โหไม่มีทรงไม่มีทรงแต่ยังมีลุ้นกันอยู่ ไม่มีทรงแต่วายช่องสองเมื่อกี้สวยงามวายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วเราไปกันต่อ แล้ววายไหลต่อโอ้โหไม่ไหลหรอถามจริง วายช่องสองวายช่องสี่ไม่ไหลอะไรกันครับนี่ไม่เป็นไรวายช่องสองมาต่อจังหวะนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะอยู่แล้วนะ เออมาสเกตเตอร์สองตัวแล้วสเกตเตอร์คอยเออสวยงามนั่นแหละเข้าฟรีไปจนได้นะครับจังหวะนี้สวยงามมามามามามาสิบตะปินไปโอ้โหนานาทีจะได้เข้าแล้วเพื่อนบอกเลยไปตรงเวเข้าฟรีเนี่ย วายการันตีการแตกมาแบบนี้ก็สวยงามอารามแท้ดิเขาโหแล้วดูวายเข้าแล้วดูวายเข้าขนาดนี้ไม่แตกทำไมรู้ไปแล้ววายช่องสองมาต่อวายช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วแล้ววายช่องสามก็มาต่อแบบนี้ฟีเจอร์โคตรโหดบอกเลยบอกเลยโคตรมันนะครับเมื่อนะจัดไปครับก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกของวันมาแล้วครับผม284บาทนะ เพื่อนเอาเรื่องเอาเรื่องลุยกันต่อลุยกันต่อเลยไป อย่าเพิ่งหมดก๊อกดิอย่าเพิ่งหมดก๊อกดิขอยหน่อยวะขอยหน่อยมาขอยหน่อยได้ไหมเพื่อนฮัลโหลเฮ้ยโอ้โหได้อยู่ยังได้อยู่สเกตเตอร์มาอีกสองตัวสเกตเตอร์ขอยตัวนึงได้ไหมขอยตัวนึงได้ไหมฟินิฟีเลยปะฟินิฟีไปเลยปะฟินิฟีกูอยู่ไหนไม่รู้แต่ตอนนี้ไหลรัวๆเลยคูณสิบนาแล้วคูณสิบแตกจนได้แล้วไปยังไงต่อไหลตางนี้ไม่ได้หรอไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกดอกนึงนะจังหวะนี้ก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกดอกนึงครับผม 217 บาทมาดิจะเป็นสุดท้ายแล้วว่ายังไงดีหมดกอกแล้วหรือยัง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 มาจองว่ายังไงกันต่อดีครับผมจังหวะนี้ชื้อไปชื้อไปชื้อเออวายกระดานดีกันแต่บางนี้สวยงามไปเลยครับผมขึ้นกระดาไปนะแล้วไปยังไงต่อไหลๆไปดิก็ไหลๆไปดิครับ แล้วดูมันไหลโคตรเอาโคตรมันนะครับแล้วก้อนไหนก้อนโตไปก้อนหนึ่งแล้ว จังหวะนี้ 236 บาทมาดิครับเรื่องจัดจับบอกได้เลยว่า เรื่องจัดจับโคตรโหดโคตรมัน 两倍，两倍，ยาวไปเพื่อนยาวไป两倍，冷眼一些红，三倍，ยาวไปครับผม两倍，娃娃， สวยดูวายการันตีกันแตกโอ้โหวายการันตีกันแตกเต็มกราฟนี้สวยงามแล้วไปยังไงกันต่อเราไปยังไงกันต่อแล้วครับวายช่องสามมาต่อโอ้โหไม่เป็นไรรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกแล้ว จังหวะนี้นะไปสามร้อยห้าบาทเช็ดเคเช็ดโคเอาเรื่องจะจะโคตรมันเต็มกราฟอีกดอกหนึ่งแล้วดูมันไหลแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่ให้หยุดพักกันเลยทีเดียว ไม่ให้หยุดพักกันเลยว่ะเช็ดเคเอาเรื่องเว้ยมาจงมีโคตรมาเลยวันนี้ทุน200นะเพื่อนตอนนี้ตายไป900แล้วจะพันแล้วมามาดูว่าพันจะแตกหรือเปล่านะครับนะ เตอร์สองตัวแล้วสเกตเตอร์สเกตเตอร์ลงมาสเกตเตอร์ลงมาลงมาสวยงามครับผมเออนึกว่ามันจะไม่ลงมาแล้วไม่ผมเห็นแวบๆไงผมเห็นตูดมันแวบๆแล้วนึกว่าจะไม่ลงมาดีวายมันเข้าพอดีนะสวยงามเลยอย่างนี้สวยงามเลยผมมาพันต้องแตกแล้วจริงพันต้องแตกแล้วแหละ ต้องงานต้องงานไหลๆไปเพื่อนไหลๆไป ขอยาวๆขอยาวๆ แม่งไหลจริงด้วยวะไหลลงเลยเฉนเคเอ้ยสวยงามว่ะอย่างนั้นแหละเออไปไงต่อไหลไหลไหมไหลไหลดีวะโอ้โหไม่เป็นไรก้อนใหญก้อนโตอยู่ไว้ก้อนใหญก้อนโตอยู่เว้ยสองร้อยสิบสี่บาทนะดอกนี้นะหุ้ยพันแตกแล้วเมื่อนพันแตกเป็นที่เรียบร้อยเลยนะผมถือว่าเอาเรื่องอยู่ถือว่าเอาเรื่องเอาราวอยู่ ต้องอย่างนี้ดีกว่าแล้ววายการันตีกันแต่มางี้สวยงามอารามแท้ไปเลยผมแล้ววายช่องสองมาอีกวายช่องสองมาไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วเชนซี่มาดิวายช่องสามไหลต่ออย่างนี้ สวยงามอารามแท้ไปอีกดอกหนึ่งแล้ววายช่องสองมาต่อโอ้โหดูวายมันเข้าดูวายมันเข้าหัวขนาดนี้ไม่รู้จะพูดยังไงนะผมจัดไปดีเช็ดเคเอาเรื่องจัดจัดครับผมนะก้อนใหญ่ก้อนโตไปก้อนหนึ่งแล้วไม่กลายไป379 บาทเช็ดเคโคตรโหดโคตรมันว่ะ วายแม่งเข้าดีจริง วายแม่งเข้าดีจริง เนี่ยวายดูวายการันตีกันแตกไปแล้ว วายการันตีกันแตกแม่งมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้ววายช่องสองมาต่ออย่างนี้วายยังไงกันล่ะครับ โอ้โหไม่แตกได้ไงวะะไม่แตกได้ไงวายช่องสองผิดทำผิดหวังเฉยเลยไม่เป็นไรไม่กลับอีกสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทนะจังหวะนี้นะถือว่าโหดจัดจัดแล้วนะครับผมได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ยแต่ไปหนึ่งพันเจ็ดสิบหกบาทเลยนะมันโอ้โหเอาเรื่องจริงว่ะเอาเรื่องจริงว่ะไหนลองเบ็ดยี่กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะนิดนึงนิดนึงลองเชิงกันสักหน่อย กะจะลองเชิงเล่นๆทำไมมันแตะดีวะเนี่ย เอาเรื่องไว้วางช่องสองมางี้ไม่ทำให้เราผิดหวังแล้ววางช่องสามไปต่อ แล้ววางช่องสามไปต่อเออมาดิครับก็มาดิครับเสร็จโคเอาเรื่องจะจัดว่ะ ไม่เงาเรื่องจริงวายการันตีการแตะใหม่แล้วดอกนี้สวยงามเต็มกราไปนะแล้วยังไงกันต่อไม่ไหลว่ะ โหกำไรกำไรสองพันได้มั้ยนะกำไรเกือบสองพันเลยนะวันนี้นะแม่ถือว่าเอาเรื่องจริงนะมาจองเวกเด็ดดวงเด็ดดวงจัดเลยแต่รู้สึกเหมือนจะไม่แตกเลยหราเป่านะไหนลองไปสิบอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับนะรู้สึกเหมือนมันจะไม่แตกเลยหรือเปล่าวะหมุนไม่แตกเลยไป เหลือ2,000ทวนแล้วนะครับ ผมโอเควันนี้ก็ขอ พักระมิงเท่านี้เลยละกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะเพื่อนสามารถกดไลค์กดแชร์ กดติดตามรายใจผมกันได้เลยนะครับนะและใครตามมาเล่นนะเพนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็ที่สำคัญคือรับวอลเล็ตด้วยนะครับเพื่อมีโปรรับตลอดเหมือนเดิมนะมพื่นนะมาเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเพื่อนบายบายสวัสดีครับ